สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคน welcome back to K Band Reaction Channel นะครับ ผมบ้านเป็นคนเวียดนาม แต่ผมพูดภาษาไทยได้ครับ วันนี้เราจะมาทำวิดีโอ reaction เกี่ยวกับเพลงใหม่ล่าสุดของนักร้องนักแสดงที่มีชื่อว่า ชีปู คือเขา คือเขาตอนนี้ก็จะเป็น Queen of Instagram เวียดนาม มีแบบคน follower ทั้งหมดก็คือ 3.2 ล้านนะครับเป็นแบบ พูดแค่นี้ทุกคนก็อยากรู้ว่านางคือใครนะครับ แต่ก่อนที่จะมาทำวิดีโอเรีแอคชั่นของนาง ผมขอทำหนึ่งแชร์เล่นก่อนนะครับ ก็คือผมจะพูด 10 ครั้งคำว่าบีดีบาดีบีดีบีบูบีดีบาดีบีดีบูนะครับแล้วลองดูว่าผมจะทำได้หรือเปล่าพูด 10 ครั้งนะครับบีดีบาดีบีดีบูบีดีบาดีบีดีบูนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับ 1 บิดิบาดิบิดิบูบิดิบาดิบิดิบูบิดิบาดิบิดิบูบิดิบาดิบิดิบูบิดิบาดิบิดิบูบิดิบาดิบิดิบูบิดิบาดิบิดิบูบิดิบาดิบิดิบูบิดิบาดิบิดิบูบิดิบาดิบิดิบูโอเค พูดได้ โอเคครับ แต่สิ่งที่พิเศษที่ผมอยากมาแนะนำก็คืออตอนอเพลงใหม่ล่าสุดของทีปูนี้ เขาจะมาร่วมงานกับ One Million Dance Studio นะครับเป็นสตูดิโอที่ดัง ที่เป็นแดนซ์สตูดิโอดังมากๆของซาวเ h k o r e นะครับ ของเกาหลีใต้นะครับ และสิ่งที่พิเศษก็คือ Girls Generation Twice แล้วก็ GOT7 เขาเคยมาร่วมงานกับ One Million Dance นะครับ แล้วจีปูก็จะเป็นนักร้องคนแรกที่มาร่วมงานกับ One Million Dance Studio แล้วเราจะมาดูกันเลยว่าเพลงใหม่ล่าสุดของเขามันมีข้อดีตรงไหน แล้วตอนนี้เขาจะมาร่วมงานกับ One Million Dance นี้ มันดีขึ้นหรือเปล่า แล้ว อีกอย่างหนึ่งก็คือคำว่าบีดีบาดีบีดูบูนี่บีดีบาดีบีดีบูนี่มันมีความหมายอะไร โอเค เราจะมาดูกันเลยนะครับทุกคน โอเคครับ เริ่มกันแล้ว ตื่นเต้น ขอใส่หูฟังแป๊บหนึ่งนะครับก a r m ักโมบาย l e อ่า Gum Entertainment ปัก Mobile ปักนี่มันเป็นเกมของสวยมาก I like her crystal very beautiful สวยมากๆโอ้ไก่ Em có s n i y u e s r ผมชอบมากคือแบบ facial expression ของเขาอะดูมีอินเนอร์มาก fierce good บอดีของนางสวยมากอะอืมคอนเซปต์ครั้งนี้สวยมากอะคอนเซปต์นี้ สวยแพงมากคงเสเทเดาเงินสวยมาก คอสตูมก็สวย I like her dance very strong คือนางเต้นแรงมาก ดีดีดีดี ฟังไม่ออกเลยเขาพูดอะไรว้าว สวยมาก โอ้ โอ้เลย Japanese style นังเต้นแรงมากเนาะใครอะดูหน้าขน ขน โอ้ เขาจะฆ่าไก่ตายเนี่ย ท่าเต้นเซ็กซี่มากบีดีบารีบีดีบูไอ้เงาบีดีบารีบีดีบูบีดีบารีบีดีบู What does it mean คือผมยังไม่เข้าใจเลยว่าบีดีบารีบีดีบู s เท e อ o a ยั n โอเค งั้นผมก็ทำวิดีโอเรียกเส้นเสร็จแล้วนะครับของเพลงแอมหน่อยแองโดยก็คือผมพูดคุณไปแล้วนะครับผมพูดให้คุณไปแล้วผมพูดไปแล้ว ผมพูดไปแล้ว แต่ผมยังไม่เข้าใจคำว่า บีดีบาดีบีดีดีบูนี่มันแปลว่าอะไร I I still don't understand what does it mean บีดีบาดีบีดีบูคือถ้ามีคนคนไหนคือเข้าใจก็การุณาอธิบายให้ผมช่วยด้วยนะครับ if someone understand what does it mean บีดีบาดีบีดีบู please kindly comment in the video below because after watching the video until the end, I still don't understand. Don't I still don't know what does it mean. โอเคงั้นผมก็ทำวิดีโอเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ผมทราบก็คือคอนเซปต์ของวิดีโอสวย ชิปปูสวย และ spy girl like she, she she gonna kill someone and I like the concept very nice and Chipu is is the way the facial expression is perfect คือผมชอบมาก โอเค งั้นผมว่าทำเสร็จแล้วนะครับ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็การุณาช่วยติดตามด้านล่างด้วยนะครับ เราขอบคุณมากที่ดูวิดีโอของผมจนจบนะครับ ขอบคุณมาก สวัสดีครับ